สร้างแอนิเมชันส่วนหัวของเว็บ ส่วนหัวของเว็บหรือว่าหัวข้อเว็บไซต์นะคะ เป็นสิ่งที่คนเข้าเว็บพบเห็นเป็นอันดับแรกค่ะ ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของหน้าเว็บไซต์ และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของหน้าเว็บนั้นเลยทีเดียว เพราะเป็นส่วนที่ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ซึ่งมักจะใส่ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือวิดีโอมาผสมผสาน พื่อนำเสนอให้โดดเด่น สวยงามและน่าสนใจ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยโลโก้ค่ะ เป็นสิ่งที่เว็บไซต์ควรมี เป็นตัวแทนของเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดีค่ะ แล้วยังทำให้เว็บไซต์นั้นดูน่าเชื่อถืออีกด้วย อีกส่วนหนึ่งก็คือชื่อของเว็บไซต์ค่ะ หรือว่าข้อมูลข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสำคัญกับเว็บไซต์นั้น สุดท้ายคือเมนูหลักหรือว่าลิงก์ค่ะ เป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาต่างๆ ของหน้าเว็บไซต์ การออกแบบเฮดเดอร์นะคะคือ 1. สีจะต้องสดใสสวยงามค่ะ ควรเลือกโทนสีให้เข้ากับหน้าเทมเพลตของเว็บไซต์นั้น ๆด้วยนะคะ 2. คือข้อความค่ะจะต้องโดดเด่น ชัดเจน สีสันสวยงาม หรือว่าเหมาะสมกับหน้าเว็บนั้นๆค่ะ ควรจะเป็นชื่อหน่วยงาน ชื่อเว็บไซต์ หรือว่าข้อความที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นค่ะ สุดท้ายก็จะเป็นรูปภาพประกอบค่ะ จะต้องสวยงาม ชัดเจน ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ควรเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วยค่ะ โปรแกรมกิมสามารถสร้างส่วนหัวของเว็บไซต์ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเป็นแอนิเมชันได้ มีขั้นตอนดังนี้นะคะ เริ่มต้นด้วยการสร้างกระดาษใหม่ค่ะ ไปที่เมนู Image เลือกไฟล์แล้วก็ New จากนั้นตั้งค่าหน้ากระดาษค่ะ ส่วนใหญ่ส่วนหัวของเว็บจะเป็น 728คูณ90 ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมในการใช้สร้างหัวเว็บไซต์ต่างๆ หรือปรับลดขนาดได้ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าเว็บค่ะ จากนั้นก็กดโอเค สร้างแถบพื้นหลังนะคะ ให้ไปที่ Toolbox ค่ะ เลือกเบนแล้วเลือกสีโฟกราวจากนั้นก็เลือกสีโฟกราวตามต้องการค่ะ หรือว่าจะนำภาพมาใช้เป็นพื้นหลังก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของผู้ออกแบบเว็บไซต์ค่ะ จากนั้นไปที่ไฟล์ค่ะ แล้วก็เลือก Open as Layer เพื่อนำรูปภาพประกอบเข้ามาใส่ในหัวเว็บค่ะ เมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้แล้ว ก็คลิกที่ Open ค่ะ จากนั้นเลือกที่ Scale นะคะ เพื่อย่อขนาดของรูปภาพหรือว่าปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับตัว พื้นหลังค่ะ สามารถใช้เครื่องมือ move เพื่อย้ายตำแหน่งของรูปภาพได้ตามต้องการ ตกแต่งข้อความบนหัวเว็บนะคะ หรืออาจจะเป็นชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ ให้ไปที่ image menu อีกครั้งค่ะ ไปที่ไฟล์เลือก create แล้วก็เลือกคำว่า logos ค่ะ จากนั้นให้เลือก growing hot หรือว่าเอฟเฟกต่างๆ ที่ต้องการจะใช้ในการตกแต่งข้อความ จากนั้นให้ใส่ข้อความตามที่เราต้องการค่ะ จะมีหน้าต่างของ Skipful Growing Hot ขึ้นมา ใส่ข้อความที่เราต้องการใส่ที่ช่องของ Text ค่ะ เลือกขนาดของตัวอักษร ให้เหมาะสมที่ฟอนต์ไซส์ แล้วก็เลือกลักษณะของตัวหนังสือค่ะ ก็คือฟอนต์ต่างๆนั่นเอง ที่ฟอนต์ค่ะ Background Color จะเป็นการเลือกสีพื้นหลังของข้อความนะคะ เมื่อตั้งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการแล้วก็คลิกเมาส์เลือกโอเคค่ะ จากนั้นให้ไปที่ Image เมนูค่ะ เลือกไฟล์แล้วก็ Save As เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะจัดเก็บตั้งชื่อ โดยใส่นามสกุลให้เป็น .xcf ค่ะ แล้วก็กด Save นะคะ ไปที่แถบเมนู Filter ค่ะ เลือก Animation แล้วก็เลือก Playback เพื่อลองเล่นดูค่ะ เมื่อได้องค์ประกอบต่างๆ หรือว่าตกแต่งหัวเว็บไซต์ตามที่เราต้องการแล้ว แล้วจะทำการบันทึก ให้ไปที่เมนู Image File ค่ะ เลือก Export เปลี่ยนนามสกุลเป็น .gif ค่ะ จากนั้นก็กดเลือก Export ค่ะ จะปรากฏหน้าต่าง Export Image as GIF หรือว่า GIF นะคะ ให้เราคลิกถูกที่ as animation ค่ะ สามารถตั้งค่าการเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ delay between frames where unspecified เมื่อได้ทุกอย่างตามต้องการแล้วก็กดที่ export ค่ะ ไปที่ไฟล์อีกครั้งเลือก Open as Layer เลือกไฟล์ตัวหนังสือที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วก็ Open ค่ะ จากนั้นไปที่ฟิลเตอร์เลือก Animation แล้วก็เลือก Playback อีกที เพื่อลองเล่นค่ะ